ทุน 300นะครับผมทุนน้อย 300 ก็พอมาทำมาเยอะแยะใช่ปะล่ะเออเล่นกันเป็นเวลา 13นาฬิกา58 นาทีน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำไม่ทำตามนะครับผมสำหรับเกมนี้สแกตเตอร์3 4 5 ตัวนะครับผมตัวคูณตัวจ่ายตัวแถมตัวแถมถุย เออมา เรามาล่ำเราไปดูเลยดีกว่า ว่าจะเป็นอย่างไรนะมากันที่ 300 ผมขอญาตจัดเบ็ด 9 บาทกันแล้วกันเนาะเออเลขสวยๆไปเพื่อจะเป็น 9 ที่ดีของเรา สแกตเตอร์สามตัวนะ รายจ่ายสามสี่แถวมีนักมวยมีบ็อกซ์งบ็อกซิ่งบ็อกเซอร์ เออมาไปลุยนั่นแหละครับผม วายขยับมาโอ้โหเต็มเต็มแถวอย่างนี้สุดยอดขอบคุณมาก เออมาดอกแรกก็ก้อนโตไปเลยสามร้อยโอ้โหกดเก้าได้สามร้อยหนีเลยไหมเลิกกันเลยดีกว่าไหมยังยังยังไปไปไปไปโอ้โหนี่สวยงามวายมาขยับไปซ้ายขวาหน้าหลังนั่นแหละครับผม รับรางวัลซูเปอร์ ห้าร้อยแปดบาทเอ็กเคเออ มาดิวะ มาดิวะ จะเป็นอย่างไร สองดอกแรกมาดีนะ พอหลังจากนั้นก็เงียบกริบแล้วนะคุณผู้ชม เงียบกริบแล้วนะ เอาสแกตเตอร์เข้าเลยที่ขวาสิเข้าดิเข้าน่าเสียดายนะ อีกตัวเดียวเองสแกตเตอร์ไม่เข้าอ่าได้วายเบาๆ4บาทโอเคสำหรับเกมนี้นะคุณผู้ชมทีเด็ด น่าจะในสแกตเตอร์นะครับผมวายค้างนะครับผม วายค้างจะเป็นนักมวยนะนักมวยแดงกับน้ำเงินนะ ขยับขยับจับเป็นวายนะสแกตเตอร์มาสอง คุณผู้ชมเริ่มเงียบครับผมเริ่มเงียบ เรามากันที่ 300 ใช่ไหม เอาสแกตเตอร์เข้ามาก่อนดีกว่าจะขยับเบ็ดซะหน่อยนั่นแหละครับผมสุดยอดขอบคุณมาก เออต้องอย่างนั้นอยู่วะ เออมามายัดกัน มายัดกันยัดกันยัดกัน มาสิมา เออมาสิมา โอเคแปดรอบหมุนนะคุณผู้ชม ขอให้เป็นหน้านักมวยมาบ่อย ๆนะ มาเยอะๆ เป็นขยับวายนะ วายแล้วก็ขอให้มันเป็นแถว 1 แถว 2 แถว3แถว 2 แถว3ติดติดกันนะ เออนั่นแหละครับผมสวยขยับไปยังไงจึ๊บจึ๊บจึ๊บไกลกันนิดนึงนะ คอมโบวายค้างไว้นะสำหรับในฟีเจอร์นะ เออสวย แล้วก็ยังไงต่อหน้านักมวยมาอีก หน้านักมวยมาอีกนั่นแหละครับผมสวย โชว์เขาให้ นั่นแหละครับผม ยังไงก็โชว์ทุกดอกแบบนี้ สวยขอบคุณมากเออรับรางวัลไปสิครับผม ไปต่อ ไปต่อโอเค อยากมีอีกสักสามสิบรอบหมุนได้ไหมเนี่ยรับรางวัลทุกดอกแบบนี้ แบบนี้ เออ ไปขยับไปใกล้ๆกัน ใกล้ๆกัน นั่นแหละครับ ผมสวยเอ้ยสุดยอด เออ รับรางวัลซูเปอร์ไปหกร้อยไปต่อไปต่อสามรอบหมุนสุดท้าย ยังไงก็โชว์ทุกดอกนะคุณผู้ชม การันตีนะครับผม การันตีการโชว์นะ เออ ไปต่อหูยขันหกแล้ว ยังไงต่อมีอีกไหม นั่นแหละครับผมสวยคือบ็อกซงบ็อกซิ่งบ็อกเซอร์ก็มา มาแพงๆเือมาเือขอตัวแพงๆมาเือมาเือนั่นแหละครับผมหมุนสุดท้ายคุณผู้ชมหมุนสุดท้าย เอ้ยเบ็ดเก้าบาทนะ แต่ไปสามพันสามสุดยอดโอเคโอเคเลยครับผมเลยครับผมเย็ดเคเออ ไปไปไปขยับเบ็ดขยับเบ็ดทีนี้ขยับเบ็ดครับผมเมื่อกี้9บาทผมขอเข้า 90 สัก10 รอบหมุนไปลุยใส่เทอร์โบแม่งไปด้วย เอาสแกตเตอร์เข้าเลยเข้าอีกรอบที่เข้าอีกรอบที่เอ้าแน่จริงก็เข้าอีกรอบที่คุณผู้ชม แน่จริงปะล่ะแน่จริงปะล่ะหืมเสียดายนะบึ๊บขยับไปแถวสองเอานิ่ง เอาเงียบ เงียบจริงๆเหรอ เงียบจริงๆเหรอเออโอ้โหนักมวยมันเต็มอย่างนี้สวยเก้อ้หรับรางวัลไปแปดสามเอาเรื่อง คุณผู้ชมเอ้ยเออมานังมวยมาอีกนั่นแหละครับผม ว้าวไปดีสองสี่ ยังไม่พอ ยังไม่พอใจ เออนักมวยมันยังมาไม่หมดนักมวยมันยังมาไม่สุดเออยังมาไม่สุดว่ะถึงสองหมื่นยังสองหมื่นยัง อีกหน่อยนึงขออีกนิดนึง ขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงโอ้ยเงียบๆแล้วไม่ขอดีกว่าไหมเก้าหมื่นเนาะเก้าหมื่นเก้าหมื่นเบยดเจ็ดบาทไปทีนึงไป